สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกและการปรับแต่งสมาร์ทอาร์ตนะคะสมาร์ทอาร์ตนะคะ เป็นคำสั่งใหม่ที่มาแทนที่คำสั่งไดอะแกรมแบบเดิม ซึ่งเพิ่มเข้ามาตั้งแต่ในชุด Office 2007 นะคะ ผู้ใช้ใช้คำสั่งสมาร์ทอาร์ตสำหรับการสร้างงานกราฟิก ประกอบเอกสาร ประเภทแผนผัง ที่มีความสวยงาม และยังมีลูกเล่นเทคนิคสำหรับการปรับแต่งภาพอีกหลายแบบนะคะ ผู้ใช้สามารถเรียกใช้คำสั่ง Smart Art ได้จากแท็บ Insert นะคะ การแทรก Smart Art นะคะ วิธีการสร้าง Smart Art รูปแบบต่างๆ สามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะคลิกที่แท็บ Ribbon Insert นะคะ เลือกคำสั่ง Smart Art นะคะ 2. นะคะคลิกเลือกรูปแบบของ Smart Art นะคะ เช่นแบบเป็น List เป็น Process นะคะ เป็น Cycle นะคะ ให้เราเลือกมา 1 ตัวอย่างนะคะ แล้วก็เลือกรูปแบบประเภทของ Smart Art นะคะ แล้วคลิกปุ่ม โอเคนะคะ ผลลัพธ์นะคะก็จะได้ตามที่เราเลือกนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการปรับแต่งนะคะ ซึ่งผู้ใช้ต้องการปรับหรือว่าตกแต่งนะคะ หรือจัดรูปแบบให้สวยงามยิ่งขึ้นผู้ใช้สามารถทำโดยใช้คำสั่งการจัดการ Smart Art Tool นะคะ ซึ่งจะมี 2คำสั่งก็คือ Design และ Format นั่นเองค่ะ สำหรับในรูปแบบของดีไซน์นะคะเราสามารถเช้งคัลเลอร์หรือเลือกสมาร์ทอาร์ตสไตล์ได้นะคะ ต่อไปในแถบคำสั่งของฟอร์แมตนะคะเราก็สามารถเลือกตัวเชฟสไตล์นะคะก็คือสามารถปรับแต่งสีพื้นหลัง เส้นขอบนะคะ หรือว่าจะเพิ่มเชฟเอฟเฟกเข้าไปนะคะ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในเอกสารของต่อไปนะคะ เรามาดูรูปแบบต่างๆของสมาร์ทอาร์ตนะคะสมาร์ทอาร์ตนะคะมีหลายรูปแบบนะคะ ซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปดังนี้นะคะ ให้เราคลิกเลือกนะคะแบบลิสต์นะคะ แบบลิสต์นะคะ ก็จะใช้ในเรื่องของการทำแผนผังต่างๆนะคะ ซึ่งอันนี้ก็จะมีหลากหลายแบบให้เราเลือกเช่นกันนะคะเราก็คลิกโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะคะ แบบลิสต์ซึ่งสามารถชิงคัลเลอร์ได้เหมือนกันค่ะ สามารถเลือกฟอร์แมตนะคะ เพิ่มเป็น Word Art Style เชฟ ฟิลนะคะ เชฟ ออนไลน์ หรือว่าเชฟเอฟเฟกได้เหมือนกันค่ะ ต่อไปนะคะ ก็จะเป็นรูปแบบต่างๆ ของ Smart Art อีกเช่นกันค่ะ ซึ่งเรามาดูในรูปแบบของโปรเซสนะคะ โปรเซสนะคะตัวอย่างก็เช่น basic process นะคะ step up process นะคะ continue block process เป็นต้นนะคะ อันนี้เราก็สามารถนำไปปรับแต่งใช้งาน ให้เหมาะสมกับงานของผู้ใช้นะคะ ซึ่งอันนี้ก็สามารถปรับแต่งเช a ค g ลเลอร์ได้เหมือนกันนะคะ หรือว่าเลือกแบบรูปแบบฟอร์แมตนะคะได้เหมือนกัน อันนี้สามารถปรับแต่งได้ความต้องการและความเหมาะสมของงานสำหรับผู้ใช้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปแบบของแบบไซเคิลนะคะ ก็คือวงกลมนั่นเองค่ะเราสามารถเลือก Smart Art นะคะ แล้วก็เลือกแบบ Cycle นะคะ อันนี้นะคะในตัวอย่างก็จะเป็น Basic Cycle นะคะ หรือว่า Continue Cycle Radiant Cycle นะคะ อันนี้เราก็สามารถเลือกได้ตามรูปแบบที่เราต้องการเช่นกันค่ะ อ่าคลิกโอเค หลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรับแต่ง Color นะคะ ให้มีความเหมาะสมกับงาน สามารถปรับแต่งฟอร์แมตนะคะ เลือกเป็น Word Art Style ได้อีกเช่นกันค่ะ สามารถปรับแต่งเชฟสไตล์นะคะ เพิ่มพื้นหลัง เพิ่มเส้นขอบนะคะ หรือว่าเพิ่มมิติให้กับ Smart Art ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดู รูปแบบของ h a r u s h i นะคะ ก็คือจะเป็นลำดับขั้นนะคะ ให้เราเลือก Insert นะคะ สมาร์ทอาร์ตนะคะ เลือกแบบฮาร์ชีนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นลำดับขั้นนะคะ ซึ่งใช้ในการประกอบเป็นแผนผังองค์กรอะไรแบบนี้นะคะ เราสามารถปรับใช้งานนะคะในเอกสารของเราได้นะคะคลิกโอเค เช่นเดียวกันค่ะเราสามารถปรับดีไซน์นะคะเช้งคัลเลอร์นะคะให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ สามารถปรับสมาร์ทสไตล์นะคะอ่าอันนี้เป็นแบบ 3D นะคะ เราสามารถปรับแต่งได้นะคะ สามารถเลือก Format นะคะใน Shape Style นะคะ แล้วก็ในส่วนของ Word Art เช่นกันค่ะ อันนี้เป็นรูปแบบของ Harushi นะคะ รูปแบบต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบ Relationship นะคะ ซึ่งคลิกที่ insert เหมือนเดิมค่ะคลิก smart art นะคะ เลือกแบบ relationship นะคะ ซึ่งจะเป็นการเ รูปแบบของ Smart Art ที่มีความสัมพันธ์กันนะคะ โดย relationship นะคะก็จะมีรูปแบบให้เลือกเลือกตามตัวอย่างนะคะ อ่า อันนี้เป็นรูปแบบของ relationship นะคะ ในส่วนของดีไซน์นะคะเราสามารถปรับปรุง change color หรือการเลือก Smart Art Style นะคะ เราสามารถปรับแต่งได้นะคะ ก็อาจจะใช้เป็น 3D นะคะเพื่อที่จะให้งานของเรามี ความดึงดูดมากยิ่งขึ้นนะคะ เปลี่ยนฟอร์แมตนะคะ โดยการใช้เป็น Word Art Style นะคะ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ นี่ก็เป็นแบบ relationship นะคะ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูแบบ matrix นะคะ ก็คลิก insert เหมือนเดิมค่ะ เลือก smart art นะคะ เลือกแบบ matrix นะคะ นะคะ ให้เราเลือกแล้วก็คลิกโอเคค่ะ สามารถปรับแต่งนะคะ change color นะ ปรับเปลี่ยนสีนะคะ Smart Art Style นะคะ อันนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการนะคะ เพื่อที่จะให้งานของเรานะคะมีความดึงดูด อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเมทริกค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูแบบพีระมิดนะคะะคลิก insert ค่ะ คลิก smart art นะคะ เลือกแบบพีระมิดนะคะค่ะ ให้เราเลือกตามความเหมาะสมของงานนะคะ หลังจากนั้นให้เราคลิกเลือก คลิกโอเคครั้งค่ะ เราสามารถปรับแต่งใน Smart Art Tool นะคะ โดยคลิกที่ Design นะคะ ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการช h งคัล Color นะคะ การปรับแต่ง Smart Art Style นะคะ ตามความต้องการของเราได้เลยค่ะ Smart Art ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบ Picture นะคะ แบบ Picture เราก็สามารถเลือก Insert นะคะ เลือก Smart Art ค่ะ เลือกแบบ Picture นะคะ อันนี้เราสามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยนะคะ ซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบมากค่ะ อันนี้ก็จะใช้ประโยชน์ในการทำแผนภูมิองค์กรอะไรแบบนี้นะคะ เราสามารถเลือกมาใช้งานได้นะคะ ต่อไปนะคะในรูปแบบสุดท้ายของ Smart Art นะคะ ก็คือแบบ office.com นะคะ ซึ่งเราสามารถคลิก insert คลิกเลือก Smart Art นะคะ อันนี้ก็จะเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือ office.com นะคะ อันนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยเช่นกันนะคะ ให้ผู้ใช้งานนะคะ สามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสมกับงานในเอกสารของเรานะคะ คลิกเลือกแล้วก็คลิกโอเคครั้งหนึ่งค่ะ อันนี้ก็เช่นกันค่ะสามารถปรับแต่ง Smart Smart Art Tool นะคะ ได้ในแถบคำสั่งของ Design Format นะคะ ซึ่งในส่วนของ Design ก็สามารถเชงคัลเลอร์ได้นะคะ แล้วก็ปรับเปลี่ยน Smart Art Style ได้นะคะ ส่วนในแท็บของ Format นะคะ เราก็สามารถเลือก Shape Style นะคะ สามารถปรับแต่งพื้นหลังเส้นขอบนะคะ เพิ่มมิติของ Smart Art ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะ